เดี๋ยวเราจะเข้าเกมชื่อว่า You Don't Know Me ครับก็ให้แต่ละคนเนี่ยผัดกันเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วให้ฝ่ายเนี่ยถามทายว่าเรื่องนั้นคือจริงหรือลอกอ่าอ่ะเริ่มที่ใครก่อนผมก่อนก็ได้ครับน่าอายไม่ที่สุดแต่คือก็น่าอายมากๆ ดีกว่าคือมีหลายเรื่องในชีวิตมันมีหลายเรื่องในชีวิต embarrassing มาตลอดทังชีวิต ใช่ คือ คือ มี มีอยู่วันหนึ่งครับ คือแบบ มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่แบบว่าโอโตมาด้วยกันเลย แต่คือแล้วโตเท่ากันไหมไม่ไม่ไม่ไม่เขาเล็กกว่าผมเยอะ อ๋อ เหมือนตัวเล็กกว่าผมเยอะ อ๋อ โอเค ใช่ แล้วสิ่งนี้คือ ผมอ่ะ เริ่มเริ่มเข้าแบบพวก ไนท์คลับได้ เพราะว่าอายุถึงแล้วแต่เขายังเข้าไม่ได้เพราะเขาอายุน้อยเขาเล็กใช่เขาอายุน้อยกว่าผมเขาเลยขอบัตรประชาชนผมไป ผมมันมี2ใบอยู่แล้วเพราะใบหนึ่งเหมือนกับอ่ามันแบบเป็นทริคอ๋อโอเคบัสอนค่าใช่ใช่แบบบรรจางอ่ะก็เลยไปทำอีกใบจนวันหนึ่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์โทรเข้ามาประมาณผ่านไปสักพักนึงครับที่โทรศัพท์ผมบอกว่าเออคุณคุณนัทพลหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับนัทพลครับดีหลกนวลิตหรือเปล่าครับดีหลกนวลิตเลยครับเออ เดี๋ยวมีแจ้งความมานะครับจะโดนคุณอาจจะโดนฟ้องได้นะครับ เพราะว่าคุณไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่เกาะช้างครับ แล้วก็มอเตอร์ไซค์ระเบิด เอ้าแล้วคุณแล้วคนแล้วคุณอันนี้กลับมาเฮ้ยอะไรวะกูไม่ได้ไปเกาะช้างใช่แต่ความพีคคือเขาอะตามตัวผมไม่ได้คือเหมือนกับว่าไอ้จากที่ผมบอกคือไอ้ไอ้บัตรประชาชนอะมันมันชื่อผมมันจาง แล้วเขาเห็นแค่นามสกุล เขาเลยโทรเขาเลยเอานามสกุลผมไปเสิร์ชใน Facebook แล้วไล่คุยกับทุกคนที่เป็นดิโลกนวลิสเป็นดิโลกนวลิสหมดเลยแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมดเลย คือทั้งเครือญาติกงสี กูรู้หมดเลย คราวนี้ว่าไปทำมอเตอร์ไซค์ระเบิดที่เกาะช้าง ใช่แล้วก็หนีหนีกลับมา แล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหแตกตื่นกันมากอัแปะอัแปะอะไรเงี้ยโทรมาหาพ่อผมทุกคนก็แบบจริงจังมาก แล้วผมก็เป็นคนรู้คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมก็โทรไปหาเพื่อนสุดท้ายผมบอกว่าเฮ้ย เรื่องนี้เออลืมบอกจริงว่ะโทษจริงโทษจริงโทษจริงโทษจริงคือวันนั้นอะคืออธิบายได้อธิบายได้ วันนั้นคือแบบ เหมือนแบบขับขับกันอยู่แล้วทีนี้คือแบบ มันก็มันก็ขับกันไม่เก่งเออ แล้วก็เซแล้วก็จะตกเหมือนจะตกข้างทางแล้วข้างทางมันเป็นแบบเนินอย่างเงี้ยเออก็เลยขีดตัวกันออกมา แล้วก็มอไซค์อ่ะตกเขาไปเลย แล้วก็ระเบิดตุ้งแล้วพอระเบิดตุ้งกะรู้สึกว่าแบบ ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกู้ซากขึ้นมาได้เราแล้วไม่ แล้วเวลาเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากอ่ะ จะถึงแล้วจะไปไม่ทันเรือเฟอร์รี่ ก็เลยกลับมาก่อน คือใช่เหตุผลปะวะผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่าอายจังเลยอะไรอย่างเงี้ย รู้ทั้งบ้านเลยนะ แบบญาติที่มาสนิทก็รู้นะ คือแบบไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้แม็กทำมอเตอร์ไซค์ระเบิดเขาไล่ทหาทุกคนในตระกูลมึงเลยใช่ใช่ใช่เก่งใช่มากคือผมว่าไม่น่าไม่น่าหลอกปะ ไม่รู้ดิ ดูมันเล่าแล้วแบบเออเออมอไซค์ระเบิดเลยนะเออมันอินอ่ะมันก็ดูเป็นไปได้ด้วยคือเพื่อนมันวิรกรรมเยอะมากเลยผมเคยเล่าฟังเรื่องเพื่อนมาแล้ว เออคนแบบนี้ คือมีแบบเยอะมากมีอยู่จริงอะไรเงี้ยจริงครับผมว่าจริงครับจริงครับเห็นปะมันอินมันอินใช่ใช่ตาเสือมากเลือกที่หน้าที่สุดครับผมคือผมจะมี คือในชีวิตผมจะไม่ใส่อ c c e s s o อะไรเยอะแยะครับผมก็ก็คือเนี่ยแหวนวงนี้แหละ ที่ที่จะเป็นแหวนที่ผมแบบพยายามใส่ให้ได้ทุกวันเลยเพราะเป็นแหวนจากวัดราชบพิษตอนที่ผมบวชอะไรเงี้ยคือการเดินทางรอบหนึ่งเนี่ยผมไปเที่ยวที่บ้านแต่คือนั่งแยกกันครับผมก็ผมไปนั่งหน้าหน้าเครื่องหน้าหน้าหน่อยวันนั้นไฟยาวมากเหมือนไปไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสคุณพูดเหมือนแบบคุณไปฝรั่งเศสเหมือนคุณไปลังสิตเลยก็ไปเที่ยวที่บ้านดีมาก ใช่ฮะแล้วก็ คือผมเหมือนแบบว่าจะนอนอะไรเงี้ย แล้วเวลานอนผมก็ไม่ชอบใส่อะไรผมก็เลยถอดถอดอะไรเงี้ย ทีนี้พอจังหวะถอดอ่ะ คือเหมือนเครื่องบินนะมันก็คือแหงนอ่ะนั่นแหละ แล้วผมถอดมันหลุดมือคุณแล้วแหวนก็เลย กิ้งผมได้เสียงกิ้งผมแบบชบหายละคือคำว่ากิ้งอ่ะหันกลับไปเงี้ย ไม่มี ไม่มีแบบรอบคนรอบคนรอบตัวคือเริ่มหลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพผมตอนนั้นก็คือไฟกำลังเทคออฟ แล้วทันทีที่เขาอ่ะสัญญาณเข็มไอ้สัญญาณเข็มขัดมันปิ้งออกอ่ะ คือสภาพผมเป็นเนี้ย อุ้ยคือเล่าเลยเออแต่นี่คือไม่คือผู้โดยสารทุกคนก็คือแบบ อย่างนี้พี่แล้วพี่ลงมายังไงนะ ประมาณหกแถวไม่พี่พี่ลงมายังไงเหนื่อยแล้วอะปวดหลังด้วย เออ แล้วแล้วแ้ก้นก้นแน่นๆอ่ะก้นแน่นอย่างนี้เลยก้นแน่นก้นแน่นก้นแน่นมาก ก็สรุปว่ามันหล่นอยู่ตรงเนี้ยตรงเบาะซอกเก็ยังข้างเบาะครับอ่ะซึ่งคุณก็ไปหลายแถวเลย ใช่ แล้ว ทุกคนอ่ะหลังจากนั้นก็มีเช็คิ๊ดแบ็กตลอดเจอไหมคะลูกเขินเลยเขินจริงแน่นอน ยังไงก็จริงคำตอบคือคำตอบคือจริงครับคำตอบคือนั่นแหละครับ เขาน่าจะจำหน้าผมมันได้แล้วเพราะว่ากวนเขาหลายรอบคนก็คืออย่างเรื่องนี้แล้วกันครับ ชอบมาก ผมคือแบบ ผมรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะไม่ควรอยู่แบบ ในกรงอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าผมต้องมีอิสระภาพ โรงเรียนกักขังผมไม่ได้ แล้วตอนป .3 มีเพื่อนคนหนึ่งมีสองคนที่ไปกับผม ชื่อวิทกับแมน เป็นเพื่อนสนิทรักมาก เออ คือผมอ่ะก็ปีนไป ผมก็เหยียบหัวแมนขึ้นไปผมก็เหยียบหัวแมนขึ้นไป แล้วมันยากมาก แล้ววิทก็พยายามช่วยแบบช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงละแล้วผมก็แบบ ปีนขึ้นไปแบบปีนปีนปีนปีนแล้วนี่ ผมก็ตกลงผมไม่ได้แบบสิ่งที่คิดอะมันคือผมจะลงมาใช่ ผมจะลงแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแต่คือผมตกลงมา แล้วมือผมก็เป็นแล้วผมก็วิ่งข้ามถนนเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์กับวินมอไซค์วิ่งไล่ตามผม แล้วตะโกนแบบ ไปไหนเฮ้ยหยุดทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็แบบวิ่งข้ามถนนแล้วรถก็แบบปี๊ดปี๊ปี๊เนี่ยคือแบบหยุดหมดเลยใช่แล้วผมก็วิ่งกระเตงเออ สุดท้ายแล้วเรากลับมาที่บ้านผม ผมเจอแม่ แม่บอกเฮ้ยนี่บ่ายโมงออกมาได้ยังไง ออกมาได้ยังไงไม่มีใครไปรับ เออ ก็พูดกับแม่ตรงๆเลย ปีหลังมา รู้สึกว่าเรียนเทวโดไปไม่ได้เเออ ตอนนั้นเจ๋งคิดว่าตัวเองเก่งกล้าตะกะถูกอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบหรอแล้วกลัวมากตอนใจก็เต้นแม่ก็แบบไม่เป็นไรนะ เออเอาห้าร้อยไปกินเนื้อซื้อชีวิตผม จริง์ตทีมใช่มัมบิ้งสปอร์ตใช่เนี่ยว่าจริงไหมเรื่องนี้ครับจริงแน่นอนเพราะว่าฟังหลายรอบเรื่องนี้จริง จริงนะเอาละครับมาที่เรื่องวิรกรรมแสบผมนะครับครับผม คือผมเนี่ยเป็นเด็กดูไว้ดีเยอะดูพวกรายการทดลองไอ้ Discovery นู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมคือผมผมจะชอบไปทดลองอะไรอย่างเงี้ย แบบว่าว่ามันมีจริงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมมติฐานของอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นแบบชอบชอบทดลอง แต่มีช่วงหนึ่งอะผมอะได้ดูคลิปที่มีคนร้องเพลง คือคนร้องโซปราโนและแก้วแตกแล้วเราก็แบบเชื่อสนิทใจเลยว่าเสียงเราไม่แพ้ใครผมจะต้องทดลองให้ได้ว่าแบบเสียงเสียงความดีสูง สามารถกระจกแตกได้อะไรเงี้ย แล้วช่วงนั้นเวลา เวลาขึ้นรถไทยอ่ะ คือผมอ่ะ จะขอทดลอง ว่า เริ่มจากรลองหม่ก่อนก็คือแบบห้าสี่สามสองก็กีดอ่ะ แล้วแล้วก็จะทดลองแบบกระจกข้างๆเรามันแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าขึ้นรถไทยอ่ะก็จะแบบว่า โทษห้ามผมขอทดลองหน่อยนะครับห้าสี่สามสองเงี้ยแล้วก็ กีดอัดกระจกอะไรเงี้ยขอโทษเราด้วยกลัวแล้วแบบทุกคนก็อยู่อย่างเงี้ย ทุกคนแบบพี่ที่สาวผมก็แบบทำอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะผมก็จะเปลี่ยนความความถี่ขึ้นไปเรื่อยอะอย่างเงี้ย แล้วแต่แหละครับจนมีวันหนึ่งที่แบบว่า ป่วยอ่ะไม่มีเสียงแล้วก็เลยพับโครงการทดลองนี้ไปครับแต่ว่า จริงครับ เพราะว่าพี่ตุลเนี่ยเขาเคยแบบใส่เทปเข้าไปในเครื่องเล่นวิทยุไอ้ย เครื่องเล่นไอ้เทปใช่ไหมแล้วเขาแงดูว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ก็คือแต่ว่าคุณโตมาเป็นเด็กแบบฉลาดว่ากเสีู่นย์แต่ไม่มีใครคิดว่าแบบออ้อะไรคุณจะเป็นคนอย่างนั้นนะถูกครับรู้เลยอ่รักครั้งเดียวของผมเนี่ยมันคือ ผมไม่ค่อย approach ใครครับแต่ว่ามันจะมีแบบตอนปฐมที่ผมแบบอยู่วงดนตรีไทยโอคุตีขิมใช่ครับดนตรีไทยครับมือขิม แล้วก็มือขิมใช่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นโมเมนต์แบบว่าเราพยายามขึ้นไปห้องดนตรีไทยบ่อยเพราะเราตึื้มแบบเพื่อนคนหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นเซียนขิมกันโอ้เซียนขิมใช่ครับผมเขาก็จะเล่นแบบเพลงสุโขทัยอะไรเงี้ยเราเราก็พยายามแบบเล่นไม่ได้ แล้วก็ให้เขาแบบมามาคอลเลกเรามาแบบมาต่อโนให้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ติงเลยจริงเนี่ยครับผมเป็นโมเมนต์แบบ พยายามเข้าหาเพราะว่าแบบเราเราแบบเรื่องเรื่องดนตรีไทยมันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเอออยากไปซ้อมบ่อยๆเพราะว่าเขาอยู่ครับประมาณนี้จริงครับพี่ตูนเล่นขิบ คำตอบคือตอบคือปอผมหน้าชาเสี่สามสองแช่แช่งบาได้ปะได้ปะจบได้ปะโอเค อ่ะ ต่อไปสุดหอ่ข้างเดียวของคุณแม็กซ์ค่ะมา ครับผมก็เป็นเรื่องราวตอนอนุบาลสองคือชอบมากเลยอะชอบ ชอบจำชื่อเลยเธอชื่อแป้ง แป้งแป้งคือเฉิดฉายคือขาวเหมือนแป้งเลยเหมือนแก๊งผู้ชายผมอะชอบแบบไปจีบแป้งแต่จีบก็ไม่เป็นก็เลยจะไปแกล้งแป้งไปดึงผมแป้งลาเคี่ยงลาปาอะไรผม เอาอะไรปาอะไรเคี่ยงลาใช่ไหมปาเออแบบแกล้งแป้งแล้ววันหนึ่งอะก็มีคนอะไปเปิดกระโปรงเขา อู้แรงมาก harassment ผมอะทนไม่ได้ก็จะไปไปหาเรื่องผู้ชายคนนั้นเลยผมือนว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันยิ่งกวแป้งอย่งนไม่ได้แล้วปั้นก็แบบแล้วปั้นหายไปไหนไม่รู้แปลมาแล้วมึงแล้วแปลแล้วปั้นหายไปไหนไม่รู้แล้วผมอะรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้แต่แป้งอะเป็นผู้หญิงแข็งมากคือแป้งอยู่ดีแป้งก็แบบสวิตเลยแป้งคนไม่ไหวหัวนมไม่แป้งวิ่งไล่กระทืบ ทั้งแก๊งผม วันนั้นแก๊งผมคือแบบโดนพาลายพ่ายแพ้พ่ายคือทั้งแก๊งคือโดนแป้งกระทืบหมดเลย รวมทั้งผมที่โดนแป้งขีทคอโอ้ขีดหนักมาก ที่แบบชุนหลีปะที่แบบชุนหลีเลย ใช่ใช่แล้วผมแบบจุกมาก เออ แล้วผมก็แบบมองแป้งรู้โหวแบบคือแบบเป็นสิ่งที่แบบรักข้างเดียวจริง แต่ว่า คือมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าเพื่อนผมก็ไปเปิดกระโปรงมาแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าคะแนนมาได้แล้ว คือมันมีความแบบละหลวมในเนื้อเรื่องอยู่ประมาณนึงอะผมว่าผมว่าปอกผมว่าแบบมันแตกมันเพิ่มเติมน้ตอบคือำจริงแต่มันเก่งนะมันเล่าเรื่องอนุบาลสองอะแบบเออยังจำได้เออนี่ก็ได้ตาดีอ่ะลิซ่าเท่าลิซ่าจังเลยออนดับว่า สี่สามสองโอเคจ้าว่าจบไปแล้วหนึ่งเกมครับขอตรงถามกะนด้วยขอทั้งหน่อย ได้เลยมาพฤติการที่ตายจะมีซีซั่นสองไหมครับ โอ้ เขาบอกว่าซีซั่นสองแบบซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันคือหนักกว่าซีซั่นหนึ่ง ใช่ ลบแบบมีกระสุนยิ่งกว่าใช่ไมเข้าใจว่าเพราะว่าจากจากเชียงใหม่เชียงใหม่กลายมาเป็นกรุงเทพแล้วก็ไล่ล่ากันในเมืองคิดชื่อแฟนคลับแม็กซ์ซูนออกหรือยังครับ แล้วจะบอกเมื่อไหร่ครับ อ๋อ เดี๋ยวเราจะมีออฟฟิเชียลกันในเร็วๆนี้เนาะ ไปหาโปรดิวเซอร์อยู่ใช่เขาว่าโปรดิวเซอร์ก็กระซิบบอกว่าอย่าเนอะอย่าบอกนะจริงหรอบอกไป้แล้วมั้ง ช่คือก็คือจริงๆ แล้วอ่ะอันบอกบอกแบบใบ้ๆแล้วกัน มันเป็น มันเป็นแม็กแม็กนัสครอสคอสเนเจอร์ตุนเดนตุนมาสาเป็นชื่อแบบร้านของพวกเราอะซึ่งกำลังซัฟเฟอร์นใช่ใช่ตอนใช่โควิด ต่อไปก็คือแฟนดอมก็จะเป็นชื่อนี้เราต้องเราต้องช่วยให้เรารอดไปได้ใช่ใช่ใช่แต่ละคนชอบซีนไหนที่อีกคนแสดง เราให้ฟังหน่อยครับ ผมชอบตอนที่พี่ตุลทำท่าแบบ ่อยแบบว่าขมอนเออแบบสไตล์เขาเขาจะแบบตัวเล็กหน้าจูอ่ะ ใช่ คือเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงๆคือแบบเซ็กเอ็เพียเขาแบบรุนแรงมากเขาแบบว่าคุณเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่แบบเป็นเป็นเป็นอัลฟาเป็นแบบว่าอย่างนั้นเลยอ่รเออเป็นเป็นเป็นเป็นตัวเมียแบบว่าไม่เคยคิดเลยดูดมากใช่ใช่ตัวผู้ออกเป็นได้นะครับจริงตัวผู้เป็นแต่ละคน ชอบซีนไหน ผมชอบซีนที่แมคคาบูครับเออผมชอบซีนที่แม่งคือเขาดีไซน์ว่าแบบศัตรูแม่งทุกสารฟิตมากบุรพาไร้พ่าย ที่ที่ล่าสุดโดนซ้อมในขุกไอ้เขาคือผมไม่ได้ดีไซน์มาทุกสารทิศเขามาหาผมทุกสารทิศเลย เออมันแบบเท่อะใครแม่ก็ถีบทางนี้แล้วสอกทางนี้แล้วหักไปซัดตรงนี้แล้วก็ถีบอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงคือตายแต่แบบแรกโอเคข้อสุดท้ายนะครับ ถ้าไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้ว โอ้มีแพลนอยากลองทำงานอะไรอื่นไหมครับ มองตัวเองอายุ 35 ไปยังไงครับ ผมมองผมว่าผมมองผมจะนั่งกินข้าวต้มอยู่ที่บ้านแม่ให้แม่เลี้ยงเพราะอันนี้ผมมองจริงผมมองว่าผมจะอยู่ในบ้านที่แบบว่าร่มรื่นนะครับจะมีจริงคิดจริงๆเมื่อกี้ถ้าพอพี่ตูนพูดมาก็แวบขึ้นมา ก็คือ ผมจะเลี้ยงหมาชอๆสักตัวหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆ แล้วก็พี่ตูนก็จะมานั่งกิน จัสมูนชีกับผมครับแล้วก็เราคงทำแบบธุรกิจแล้วก็เราคงร่ำรวยกันมากๆครับประสบความสำเร็จสรุปพี่ตูนก็จะมีปริญญาประมาณปริญญาเอกนะครับตอนเป็นพีชดสรุปก็คือช่วยกันปิ้งหมูขายที่ตลาดตะลุงเอาใจดาว ครับของผมก็จริงๆผมชอบแบบพวก development อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนฝึกงานแล้ว ผมก็แบบอยากลองทำพัฒนาที่ดินขายอะไรเงี้ยชอบทำบ้าน ชอบเห็นแบบคนอยู่ในบ้านสวยๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมแบบเรียนจบ แล้วผมจะแบบทำบ้านให้คนณดีกว่าได้ดีไซน์ผมนะครับ ผมจะคิดเลเยอร์แบบคิดค่าแบบในแพงมาไม่ต้องคิดได้ไหม แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากประมาณนี้ครับ ก็ติดตามบทสัมภาษณ์ของเราได้นะครับทางจงใช่โฉเฉียว APP ครับ 观看我们的日访就在中泰头条 APP。嗯，爱你们，喜欢你。